านมา นะครับ ผู้เรียน จะได้ยินคำว่า ผลิตภัณฑ์หลายครั้งแล้วนะครับ คราวนี้ผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับ ผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่องค์กรนำเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อทำกำไรนั่นเอง ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ อันที่ 1 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้นะครับ อันที่ 2 ก็คือบริการ หรือเราจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และเห็นโดยทั่วไปก็คือรถยนต์นะครับ จะเห็นว่ารถยนต์นั้น ผู้ที่ซื้อไปหรือลูกค้าสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นตัวถังล้อรถ ส่วนของการบังคับสีของรถเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้ที่เราเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคืออย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบต่างๆ ที่เราสามารถเห็นและสัมผัสได้ เช่น แป้งขนมปัง ผักสลัด ชีสแฮม หรือเนื้อบทเป็นต้นนะครับ โทรศัพท์มือถือเสื้อผ้า เหล่านี้เป็นตัวอย่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์ประเภทที่2นะครับที่เป็นแบบจับต้องไม่ได้ หรือที่เราเรียกว่าบริการนั้น ก็จะมีตัวอย่างที่เราเห็นได้ทั่วไปครับเช่น บริการซักเสื้อผ้า บริการซักอบรีดการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจเช็คร่างกาย การไปหาหมอนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมแมตช์แข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่นฟุตบอลบาสเกตบอล เหล่านี้ถือว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้นนะครับ หลักๆ แล้วการให้บริการนั้นจะเน้นที่การใช้บุคลากรในการให้บริการ ถึงแม้ว่าการบริการบางอย่างจะมีตัวสินค้าเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างนะครับ อย่างเช่น ถ้าเกิดไปหาแพทย์ ก็จะมีการจ่ายยา ซึ่งยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ แต่เนื่องจากว่าหัวใจสำคัญของธุรกิจประเภทนั้นเนี่ยเน้นไปที่การมุ่งให้บริการแก่ลูกค้านะครับ ดังนั้นเราจึงเรียกธุรกิจแบบนี้ว่าเป็นธุรกิจบริการ นอกจากธุรกิจบริการแล้วนะครับ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้อีกแบบหนึ่งนะครับ ที่เราเรียกว่าเป็นแนวคิด แนวคิดเนี่ยมักจะพบเห็นได้นะครับ ตามการโฆษณาต่างๆ ในทีวี วิทยุหรือป้ายประชาสัมพันธ์ แนวคิดนั้นก็คือสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการให้ลูกค้านั้นเนี่ยน้อมเอาความคิดนั้นไปปฏิบัติ เราจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับในประเทศไทยได้มีการนำเสนอแนวคิดดีๆ หลายๆาอันอย่างเช่น แนวคิดเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษา แนวคิดเรื่องคนไทยไร้ภูมิจากสสส นะครับ แนวคิดด้านการงดสูบบุหรี่เป็นต้น ถ้าหากลูกค้ามองเห็นว่าความคิดนั้นมีประโยชน์นะครับ และนำความคิดนั้นไปใช้ ก็เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้ซื้อความคิดนั้นแล้วนะครับ ก็เหมือนกับการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการอื่นๆ เช่นเดียวกัน การที่องค์กรธุรกิจจะสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการนั้นได้นะครับ สิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือต้องมีปัจจัยการผลิต ซึ่งคนที่เรียนบริหารธุรกิจก็จะรู้ว่าปัจจัยการผลิตนั้นจะประกอบไปด้วยวิตามิน M 6M นะครับหรือ 6 อย่างด้วยกัน M ที่ 1 ก็คือ man M ที่ 2 money M ที่ 3 machine M ที่ 4 material M ที่ 5 management และ M ที่ 6 moral หากจะแปลอย่างง่าย ๆนะครับ man นั่นก็คือกำลัง แรงคนนะครับ ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับกระบวนการงานผลิตและการให้บริการ ธุรกิจจะไม่สามารถขาดบุคลากรไปได้นะครับมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถดำเนินการไปได้ M ที่2ครับมันนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญมากของธุรกิจนะครับธุรกิจต้องใช้เงินในการลงทุน และดำเนินกิจการต่างๆ ให้รู้ล่วง M ที่3มแมชชีนเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องนำมาใส่ในกระบวนการการผลิตและให้บริการ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนะครับ M ถัดมาครับ material ก็คือวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า เป็นส่วนประกอบของการให้บริการ อย่างเช่น หากเป็นธุรกิจผลิตรถยนต์ material ก็คือการใช้เหล็ก ใช้ยาง หนังสำหรับทำเบาะ วัตถุดิบอื่น ๆ ต่าง ๆ ที่จะนำมาขึ้นรูปประกอบเป็นรถยนต์ขึ้นมาสักคันหนึ่งนะครับ M ถัดมา M ที่5ก็คือ management ก็หมายถึงกระบวนการการจัดการนะครับ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เป็นนกลไกสำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถดำเนินได้ตามแผนงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงนะครับกระบวนการต่างๆ ให้ดีมากขึ้น มีการวางแผนการจัดองค์กรการนำการควบคุมนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรสามารถทำตามจุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กรได้ M ตัวที่ 6 หรือตัวสุดท้ายก็คือโมเรลนะครับซึ่งแปลว่าขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่ง องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานครับเพื่อที่ทำให้พนักงานเหล่านั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ช่วยให้การทำงานดีขึ้น การสร้างแรงจูงใจนั้น ก็จะทำให้พนักงานอยู่กับองค์กร เป็นระยะเวลาที่นานนะครับทำให้พนักงานมีความจงรักภักดี และอยากจะเห็นองค์กรของตนเองประสบความสำเร็จ อันจะเป็นผลดีในระยะยาวสำหรับตัวธุรกิจเอง